พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน สเปกเซนสื่อการสอนเรื่องแสงและสเปกตรัม สมาร์ทโฟนมีฟังก์ชันที่หลากหลายเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทำให้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ได้ง่ายขึ้นครับ ปัจจุบันจึงมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ เพื่อลดข้อจำกัดการเรียนรู้ที่มีอยู่เฉพาะในตำราเรียน อย่างเช่นสเปกเซนสื่อการสอนเรื่องแสงและสเปกตรัมครับ นักวิจัย สวทชพัฒนาสเปกเซนหรือเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ แบบพกพาพร้อมแอปพลิเคชัน โดยออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ง่าย และสะดวกผ่านสมาร์ทโฟน สามารถตรวจวัดคุณสมบัติเชิงแสงวัสดุในรูปแบบที่เรียกว่าสเปกตรัม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุของแข็งหรือของเหลว หรือการตรวจวัดแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆสเปกเซนเหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เรื่องแสงและสเปกตรัมสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามจินตนาการของนักเรียนหรือใช้ทำกิจกรรม